เเต็มซะละ สงสัยต้องลบรูปบ้างแล้วล่ะไรสาระจะลบไม่ได้สักรูปเลยแฮะ ดูเหมือนนจะต้องการพื้นที่กว้างพอสำหรับการเก็บรูปถ่ายที่ไม่อยากลบอยู่สินะไม่ต้องห่วง ปัญหานี้จะหมดไปถ้านายใช้เทเลไม่ต้องเลย ชีวิตฉันไม่จำเป็นต้องใช้อะไรแบบนั้นหรอกนะฮะทำไมล่ะเพราะของแบบนั้นมันสำหรับคนทั่วไปที่ยังต้องใช้ตัวช่วยในการเก็บรูปถ่าย แต่สำหรับคนที่มีพื้นที่ในหัวโล่งกว้างระดับป่าร้อยเอเคอร์แบบฉันเรื่องจิบจอยแค่นี้ ไม่เป็นปัญหาพี่ก็ใช้ดวงตาในการจดจำและนำข้อมูลเหล่านั้นเข้าสู่สมอง แค่นี้ก็สามารถเก็บรูปภาพทั้งหมดไว้ได้โดยไม่ต้องไปฝากใครแล้ว แล้วถ้าอยากดูรูปนั้นอีกรอบต้องทำยังไง ก็วาดมาไงล่ะโอเค ถ้าใครหัวโล่งกว้างและอยากลองใช้วิธีแบบโยกิดูก็ไม่ได้มีปัญหา แต่ถ้าใครทำไม่ได้ ก็ขอแนะนำให้ใช้ t e r r a b o x